ดีค่ะเพื่อนๆ วันคริสต์มาสก็ใกล้เข้ามาทุกที่แล้วนะคะสำหรับคนที่อินแล้วก็ชอบในเทศกาลคริสต์มาสอย่างเรานะคะ ปีนี้ก็อดไม่ได้นะคะที่จะมาแต่งบ้านต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสกันนะคะ ซึ่งการแต่งบ้านของเราวันนี้นะคะก็จะมีการจัด โต๊ะอาหารด้วยนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวเพื่อน ๆจะมาทานข้าวแล้วก็ปาร์ตี้เล็กๆน้อยๆกันที่บ้านนะคะ เลยถือโอกาสนะคะ เก็บภาพบรรยากาศการตกแต่งบ้านของเราในปีนี้มาฝากเพื่อนๆกันนะคะ ไปรับชมบรรยากาศพร้อมๆกันเลยนะคะ แล้วก็ Merry Christmas เพื่อนๆทุกคนด้วยค่ะ โซนแรกเลยนะคะก็จะเป็นโซนรับประทานอาหารนะคะ ก็มีการจัดโต๊ะรับประทานอาหารนะคะ เพื่อเตรียมต้อนรับเพื่อนๆทั้ง 6 คนของเรานะคะที่จะมาปาร์ตี้กันวันนี้นะสำหรับมูดอันโทนนะคะบนโต๊ะรับประทานอาหารเนี่ยก็จะเน้นสีขาวแดงนะคะ แล้วก็มีการแซมของตกแต่งที่เป็นสีเขียวๆนะคะ บ้างเล็กน้อยนะ แล้วก็มีพวกต้นคริสต์มาสที่เราตัดกระดาษทำเองด้วย 2 ต้นน่ารักไหมคะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นเทียนหอมนะคะ ใส่มาในแก้วนะ แล้วก็เอาเทียนแท่งนะคะ มาประดับอีกทีหนึ่งนะคะ จริงๆของตกแต่งต่างๆบนโต๊ะเนี่ยนะคะ เราก็เน้นของที่มีอยู่จากปีที่แล้วนะคะ แล้วก็มีซื้อใหม่บ้างเล็กๆ น้อย ๆ นะคะ ในส่วนของชุดรับประทานอาหารนะคะ ก็จะมีจาน2จานนะคะ มีเซตของช้อนซ่อมนะคะ มีแก้วไวน์เนาะแล้วก็มีช้อนอันเล็กๆ ด้ามหนึ่งไว้กินขนมนะคะ วันนี้เราจะอบเค้กให้เพื่อนๆด้วยล่ะค่ะ มีการ ด้วยโปสเตอร์คริสต์มาสนะคะ ให้เพื่อน ๆ ได้มาถ่ายรูปกันไว้เป็นแบ็กกราวด์ถ่ายรูป ของเพื่อน ๆ เนาะอันนี้เราไป Index Living Mall มานะคะ ไปซื้อของตกแต่งคริสต์มาสแล้วก็ได้โบรชัวร์มานะคะ ที่เขาแจกลูกค้าอยู่แล้ว เห็นว่ากระดาษสวยดีแล้วก็ทำโบรชัวร์ได้สวยเข้ากับช่วงคริสต์มาสก็เลยตัดโบรชัวร์อินเด็กนะคะ มาประดับผนังซะเลยก็ ปูดีมากค่ะ ให้ฟิลลิ่งที่ดี แล้วก็มีโปสเตอร์ที่เราซื้อมาอีกเล็กๆ น้อยๆ ก็แปะรวมกันเลยค่ะ มาถึงส่วนที่เป็นห้องนั่งเล่นนะคะ ก็จะเป็นห้องที่เราวางต้นคริสต์มาสนะคะ แล้วก็ตกแต่งต้นคริสต์มาสเนาะแล้วก็จะมีส่วนของที่เราตกแต่งตรงคอนโซลหน้าทีวีด้วยนะคะ ในส่วนของต้นคริสต์มาสนะคะ ปีนี้ก็พยายามจะถือเคล็ดนิดนึงนะคะ พยายามจัดออกมาเป็นโทน มีเงินมีทองนะคะ นั่นก็คือพยายามจะใช้สีเงินสีทองแล้วก็สีโรสโกรนะคะ ออร์นาเมนต์หลักๆของปีนี้นะคะก็พยายามจะผสมผสานนะคะ ระหว่างลูกบอลนะคะกับพวกเชฟอื่นๆนะคะ ไม่ว่าจะเป็นน้องกวางนะคะ ลูกสน หรือว่าต้นคริสต์มาสนะคะพยายามไม่อยากให้มันมีแต่เชฟที่เป็นวงกลมเนาะ มีน้องหมีด้วยนะคะ น้องหมีตัวนี้ก็ได้มาจากอินเด็กซ์นะคะ แล้วก็ลูกบอลกลมๆเนี่ยส่วนใหญ่จะได้มาจากร้าน All About Garden นะคะ เป็นลูกบอลที่สวยมากเลยค่ะ ทุกคนสามารถที่จะเลือกไซส์ได้นะคะแล้วก็เอาไซส์ผสมผสมกันมานะคะเขาก็จะเลือกไซส์ตามที่เราเลือกนะคะ แล้วก็ผสมบอลที่เป็นทั้งแบบเงานะคะ แล้วก็แบบด้านมาให้ด้วยนะคะ ซึ่งเรารู้สึกว่าออร์นาเมนต์ของเขาเนี่ยทำจากวัสดุคุณภาพแล้วก็แขวนแล้วสวยสวยแบบแตกต่างเลยค่ะ ร้าน All About Garden นะคะเซิร์ชดูใน s h อป e e ก็ได้อันนี้ไม่ได้สปอนนะคะ แต่ว่าประทับใจของตกแต่งจากร้านนี้จริง ๆ ค่ะ มีโบด้วยนะคะแล้วก็มีริบบิ้นนะคะริบบิ้นเราซื้อจากมิสเตอร์ DIY นะคะ เป็นริบบิ้นสีเงินนะคะแล้วมันก็จะเป็น แบบนูนๆ เป็นรูปต้นคริสต์มาสด้วยนะคะ ถือว่า ดีเทลดีนะคะม้วนนึงประมาณ 40กว่าบาทนะคะ ไม่แพงมากค่ะ เราไม่มีสเกิร์ตนะคะ เราก็เลยใช้ตัวตะกร้าสารนะคะ มาวางปิดขาของต้นคริสต์มาสเอาไว้ค่ะ ข้างๆนะคะก็จะเป็นกล่องของขวัญนนะคะ ที่เราา พยายามที่จะทำให้มันเป็นสีแบบน้ำตาลนะคะ แล้วก็ตัดด้วยริบบิ้นสี สีเขียวเข้มนะคะ ก็จะออกมาน่ารักนะคะ สีก็จะไม่แจ้นมากนะคะ บนคอนโซลทีวีนะคะเราก็จะเอากล่องของขวัญมาวางปิดพวกสายไฟอะไรเอาไว้นะคะ เราไม่ได้เอาพวกกล่องสายไฟออกนะคะ แต่ว่าแอบเอาไว้หลังกาแลนนะคะ แล้วก็เอากาแลนเนี่ย ามาวางนะคะแล้วก็ตกแต่งไฟค่ะ เราไม่มีเตาผิงนะคะ แต่ก็รู้สึกว่าคริสต์มาสเนี่ยค่ะ เตาผิงไม่ได้ก็เลยเปิดเป็น YouTube นะคะ บางคนก็ใช้โปรเจคเตอร์ก็จะได้ฟิลมากกว่านี้เนาะนี้เรามีทีวีนะคะ แล้วก็เปิดช่อง YouTube นะคะที่เป็นเตาผิงค่ะ บนทีวีก็จะเป็นถุงเท้านะคะ 3 คู่ก็คือจะเป็นชื่อเราชื่อแฟนแล้วก็ ชื่อน้องหมานะคะ ข้างๆนี่ก็เป็นโปสเตอร์อินเด็กซ์เหมือนกันนะคะ ดูสิคะคือโปสเตอร์อินเด็กซ์นี้ช่วยได้มากเลยนะคะ ข้างบนนะคะ ก็จะมีป้ายห้อยนะคะ เป็นตัวอักษรว่า Merry Christmas นะคะ โดยรวมๆนะคะ โซนของห้องนั่งเล่นก็ จะเป็นประมาณนี้นะคะอ๋อตรงโซนหลังต้นคริสต์มาสนะคะ เราเห็นว่ามันว่างๆอยู่นะคะ ก็เลยเอาเจ้าโปสเตอร์นะคะ เป็นโปสเตอร์อาหารแต่ว่าเป็นธีมคริสต์มาสนะคะก็จะมีแบบซานต้ากำลังทำอาหารอะไรเงี้ยนะคะก็เอามาแปะไว้แล้วเขาแถมตัวคล้ายๆกับโน้ตเราก็ให้แฟนเราเขียนโน้ตที่เขาอยากจะบอกเราในปีนี้นะคะ แล้วก็ผัดกันเขียนนะคะแล้วก็มาแปะ เสริมฟิลลิ่งให้กับบ้านนะคะ ดูอบอุ่นดี อันนี้นะคะก็จะเป็นภาพรวมของโซนนี้นะคะ การแต่งบ้านทั้งหมดของเราในปีนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ พอเปิดไฟแล้วก็ดูน่ารักอบอุ่นขึ้นเลยนะคะ หวังว่าเพื่อนๆ จะมีความสุขนะคะ กับคลิปนี้แล้วก็มีความสุขกับเทศกาลคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงยังไงก็ขอ Merry Christmas and Happy New Year เพื่อนๆ ทุกคนด้วยนะคะ